S Motive 2 GA Darcy or the c h a p p e r ไอดีดีเดินสอบเวลเปิดมืออยากจะเป็นกิเพจแต่แทบเปิร์ไอสปอร์ตทโปรดิเซอร์เอ้กูน่าอินดี้มาเลฟาเกอร์กูแลบมาจากใจรลงไปอินเนอร์ครมคาพวกมือไม่ได้ทำตัวเวอร์เอ้ You dance on a d a a a r จากคทหายไปตั้งสองปีเย็เก่เก่กูมาพร้อมกับแบบที่เดือดจะกจระเก้บิสเปกอ l my gang gang a กูอยู่หอมาตั้หกปีในชีวิตอิสระสักทีแต่แลบเรียนไปรอฟังเป็นแลนปีกูไม่คุ้เซ็งกูเบื่อก่อนมีชีวิตริงจรดี หมดเวลาแล้วนะครับที่มาคิดนะ แต่ของฟรี กูทพยายามกว่าจะได้แล้วเอามาโฟได้เวลาคุยงานเคยบีดเอาโทรศัพท์มาโชว์ กูว่ากินจชุดจีนทั้งเป็นทับตาจนถึงไม่กงสโมกวียังฟินจัดแล้วเอาความมาโบกูย้ำตัวเองตลอดต้องแลบออกมาให้ได้อย่าวันเดียวกูตัวย้ำตัวเองตลอดต้องร้องเพลงให้พอดอย่าพิจวเวลาสโมก กูมองตัวเองจนควันมันก็ต้องรีฟิลกูรอวันจะประสบความสำเร็จแล้วมันนั่งชิลริวไอดีดีเดินสอบเวลาเปิดกูไม่อยากจะเป็นแค่เบรกแต่แทบเปิดไอสปอร์ตที่โปรดเซอร์เอ้กูน่าอินดีมาฟาเกอร์กูแลบมาจากใจอาลมให้อินเนอร์ครมข้างพวกมึงไม่ได้ทำตัวเวอร์เอ้ีเอ้ยเอ้ of ID ยอ่า จากข้างหายไปตั้งสองปีเย่เก่เก่กูมาพร้อม กับแบบที่เดือดจะกจระเก้บิสเปกออไม่แกเกเอกูจะเป็นอย่างพี่ฟิกเอ้กูไม่ชอบเพลงคาริมิกส์เอ้กูโคตรชอบแรปดิสเอ้แรปให้มันนานความคิดเอ้แต่นั้นมากูมึงเจอกู อยากลองมึงก็ลองดู กูแรปอยู่ในสตูกูชิเปลรักเป็นงู แลงออกมาให้มันดัง ตัวจากกงวาแรงคงแปลงวันใหม่ ไม่มองหันเรื่องวันวานไอ้ผู้หญิงเนี่ยจะคิวให้หมดเพราะมีนานแล้วเหมือนกันกูยอมตัวเองว่าย่านจนจนตรงลองไปแดกฝ่ากูอยู่กับชนแก๊งรวมสุขรวมทุกกูจะเป็นผู้ล่าปราพยานาคือพยานคุณกว่าคุณสบายกูต้องลงคุก ขาจนนอนไปสุดอยากคุณตีกุให้มากเดี๋ยวมึงจะไม่ฟุดไอดีดีแต่นั้สอบเวลาเปิดไม่อยากจะเป็นแค่เพจแต่แทบเปิดไอสปอร์ตที่โปรดเซอร์เอกูน่ะอินดีมาฟาเกิร์กูแลบมาจากใจอาลมให้อินเนอร์ครมขางพวกมือไม่อจะทำตัวเวอร์เอ You dance up AD, A, A, A, R. จากขางหายไปตั้งสองปีเย้เกงเก่กูมาพร้อมกับแบบที่เดือดจะจอระเก้บิสเปกออไม g แกแกเอ